การหมักดองถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำอาหารที่เกิดขึ้นด้วยภูมิปัญญามนุษย์มากว่าหลายพันปีแล้วนะครับ ซึ่งจุดเริ่มต้นของการหมักดองนั้น ก็มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้กินได้นานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลากะปิปลาร้า ปลาเจ้าวันนี้เราก็มีตัวอย่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปด้วยการหมักดองอย่าง กะปิคลองโคนที่เป็นภูมิปัญญาของชาวคลองโคน มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตนั้น ก็เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศเลยล่ะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกะปิเคยตาดำคลองโคนตั้งมาเมื่อ ประมาณปี 2540 นะครับ จุดประสงค์ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและก็ชื่อเสียงของกะปิของโคนนะครับ มีหน่วยงานของรัฐ โดยการแนะนำของพัฒนาชุมชนที่เข้ามาแนะนำหน่วยงานก็เริ่มให้เราไปเข้าเป็นโครงการโอท็อปเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแพ็กเกจจิ้นต่างๆเนี่ยให้มันดูสวยงาม ตอนนี้มันก็แตกต่างเรื่องว่า หนึ่งวัตถุดิบเนี่ยเราซื้อจากสมาชิกของเราเนี่ยเราซื้อให้สูงกว่าชาวบ้านที่เขาซื้อ แต่ว่าเราเน้นให้เขาทำให้สะอาด ไม่มีผงแล้วก็ไปแยกตัวเคยที่น้ำใสๆพอได้วัตถุดิบมีคุณภาพเนี่ยเวลาเรามาตากเนี่ยมันแดงยิ่งฝาใสสีีคือขั้นตอนแรกคือเราได้เคยสดจากทะเลมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่เกลือตามสูตรของเรา ตอนนี้มันจะกลายเป็น 2 สูตรแล้วคือสูตร 1 สูตรโบราณ ที่ว่าใช้หมักหนึ่งคืนกับสูตร 2 เราพอได้เคยมาเราใส่เกลือ ใส่เกลือแล้วเราตากเลย แตกต่างกตรงที่ว่าสูตรโบราณ เวลาเขาตากเนี่ยเขาจะใส่กำมังเคลือบเขาใส่แล้วเขาตากทั้งกำมังครึ่งวันเขาก็จะกลับเอาข้างล่างขึ้น พอเย็นเขาเขาก็จะเก็บมารวม และเสร็จแล้วตัวนี้มันจะต้องตากเป็นอาทิตย์ฝ่ามันจะแห้ง ถ้าเป็นสูตรโบราณเนี่ยพอมันแห้งแล้วเนี่ย มันจะหอมมากเลย หอมหวานๆวานนะ แล้วก็เวลาเก็บรักษานี่ก็สำคัญสูตร2พอเราได้เคยมาเราใส่เกลือ แล้วเราตากแดดเลยเนี่ย กลางวันเราก็กลับ กลับเอาข้างล่างขึ้น เราจะแผ่ไปหมดเลย มันไม่ได้ตากแบบกระมังแบบรวมนะพอเย็นเราเก็บรวมแล้วเราก็ใช้มือนวดให้มันเข้ากันกองหมักไว้พอเช้าเราก็มาแผ่ของผมนี่ต้องตากถึง 6 วันหรือ 7 วัน ให้มันแห้งเราจะได้เก็บ ใส่ตุ่มมังกรเก็บไว้ได้ทั้งปี เดือนฝ่าเนี่ยยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่พอสองเดือนไปแล้วมันจะหอมเต็มที่แล้วมันจะหอมเต็มที่ แล้วมันจะเก็บรักษาได้นานฝ่าสูตรโบราณ เรียกว่ากะปิคลองโคนเขาเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่มีการใส่สีต่างๆ ในกะปิ การปรุงแต่งรสก็ตามสูตรโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันกะปิคลองโคน จึง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า 1 ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของประเทศเลยนะครับ wow. ได้ฟังผู้ประกอบการเล่าถึงการนำสัตว์น้ำอย่างกุ้งขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าเคย huh? มาแปรรูปด้วยการหมักดอง เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้กันแล้ว ทีนี้เรามาฟังพี่นักวิชาการ เล่าให้ฟังถึงหลักการแปรรูปวิธีนี้กันนะครับ จริง ๆ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มาจากการหมักดองเนี่ยนะครับ เราพูดถึงเรื่องการหมักดองก่อน ประวัติความเป็นมาของการหมักดองของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจริงๆ แล้วมันมีมานานแล้วเรียกว่าตั้งแต่โบราณเลยนะครับ เพราะการหมักดองเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นสภาวะที่สมัยก่อนเนี่ยจะมีฤดูที่เรียกว่าฤดูน้ำหลากนะครับหรือในฤดูที่เป็นฤดูฝนฤดูอะไรเนี่ยซึ่งปริมาณน้ำจะมีเยอะ ทำให้ไอตัวสัตว์น้ำเนี่ยมีเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปถึงฤดูช่วงแห้งแล้งที่จะไม่มีพวกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคนตั้งแต่สมัยโบราณก็จะ ใช้การหมักดองในการเก็บผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูปชนิดหมักดองเนี่ยเพื่อจะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยไว้ใช้บริโภคในช่วงที่ฤดูแล้งอย่างเช่นปลาล้งปลาร้าอย่างที่เรารู้จักกันเบื้องต้นนะครับปลาร้าน้ำปลาเนี่ยจริง ๆ แล้วหรือน้ำบูดูในภาคใต้เนี่ยจริง ๆ เขาทำกันมาตั้งนานแล้วนะครับผม ขณะเดียวกันไม่ใช่มีเฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเท่านั้น ในผลิตภัณฑ์พวกปศุสัตว์ อย่างเช่นหมู อย่างเช่นเขาทำแหนมอย่างเงี้ยนะครับ เป็นต้นก็มีหรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่างๆ เช่นพวกถั่วที่เอามาทำเป็นซอสหรือเต้าเจี้ยวอันนี้ก็คล้ายๆ กันนะครับคือใช้กระบวนการจากการหมักดองสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการหมักที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำมีคุณภาพดีหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัตถุดิบในการหมัก เช่น ปลา เกลือ คาร์โบไฮเดรต จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจน และอุณหภูมิ เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าการหมักดองมีประโยชน์อย่างไรครับ จริงๆ หลักการหมักดองนะครับ ถ้าพูดสั้นๆ ง่ายๆ มีทั้งหมด 2 ประเภทนะครับ ในภาพรวมก็คือหมักดองโดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์นะครับ กับอีกอันก็คือหมักดองโดยที่ใช้กระบวนการทางเคมี หลักๆก็คือการใช้กรดในการย่อยสลายตัววัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายของไอตัวโปรตีนต่างๆนะครับแต่ที่เป็นที่นิยมในการทำแปรรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยหลักการก็คือการหมักดองโดยใช้จุลินทรีย์จริง ๆ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการหมักดองเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือในตัวของมันเองแล้ว หลักการเบื้องต้นก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิดการเน่าเสียก่อน ทำให้ตัววัตถุดิบสัตว์น้ำเนี่ยที่เราจะทำการหมักดองเนี่ยให้เกิดความเค็ม เพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียเนี่ยมันมักจะทนเค็มไม่ได้ มันก็จะทำให้ไม่ค่อยเน่าเสีย หลังจากนั้นจุลินทรีย์ที่อยู่แล้วในตัวมันเนี่ยหรือมากับเกลือที่เราใส่ลงไปเนี่ยฮาโลฟิลิกแบคทีเรียนะครับ เรียกจุลินทรีย์ที่ทนความเค็มเนี่ยแล้วก็จะเกิด จุลินทรีย์กกลุ่มหนึ่งขึ้นมา พอความเค็มที่ได้ระยะได้ที่เนี่ยมันจะมีกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ตัวนี้แหละครับเป็นตัวสำคัญแลคติกแอซิดแบคทีเรียทำให้เกิดการหมักและเกิดความเป็นกรดพอเกิดความเป็นกรดก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ลดความเป็นกรดเป็นเป็นด่าง หรือตัวที่เรียกว่า pH ลดลง ซึ่งก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เน่าเสีย แล้วก็เก็บไว้ได้นาน อันนี้คือหลักการคร่าวๆของการทำผลิตภัณฑ์หมักดองครับ ผลิตภัณฑ์หมักดองที่ตอนนี้รู้จักกันมากๆนะครับก็คือปลาาถ้าทุกท่านเคยทานนะครับคงจะเห็นแล้ว ตอนนี้ปลาาเนี่ยนอกจากเป็นปลาาเป็นตัวเป็นชิ้นนะครับ ตอนนี้ทุกอย่างเลย ตอนนี้จะใช้น้ำปลาเพื่อจะเอามาใช้เป็นเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีที่สำคัญที่เห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์ด้านประมงคือตัว น้ำปลานะครับ ทุกคนคงรู้จักทั้งปลาน้ำจืดกับปลาจากสัตว์น้ำทะเลนะครับ ก็คือปลาทะเลนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังมีกะปิ นะครับ น้ำบูดู ปลาส้มปลาจอม ก็คือผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้นะครับ คือเก็บไว้ได้นาน การหมักดองทำให้อาหารมีกลิ่น และรสชาติที่ดี ทำให้เกิดอาหารชนิดใหม่ๆ และยังเป็นการช่วยเสริมคุณค่าทางอาหารและทางโภชนาการ เช่น การหมักปลาหรือสัตว์น้ำเป็นน้ำปลา กะปิปลาร้า ปลาจ่อม เป็นต้นนะครับ นอกจากนี้อาหารหมักดองยังสามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง wow. อีกทั้งในกระบวนการผลิตอาหารหมักดอง ยังไม่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่พิเศษทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำอีกด้วยล่ะครับ สำหรับเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หมักดองนะครับขอพูดสรุปสั้นๆ ว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์หมักดองเนี่ยมีมาตรฐานที่อาจจะควบคุมแบ่งออกเป็นลักษณะ2ลักษณะ จริง ๆ คือมาตรฐานของประเทศไทยเขาเรียกออยนะครับมาตรฐานอาหารและยา อันนี้นะครับก็คือจะเป็นมันจะไม่ได้ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์หมักดอง แต่จะเป็นในภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นลักษณะไหนนะครับอันนั้นก็จะเป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เรียกมาตรฐานอาหารและยา กับอีกอันนึงซึ่งจะมาเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหรือผลิตภัณฑ์หมักดองอย่างอันนี้ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่สมัครใจและควรจะทำให้ไปถึงได้ แต่ตัวที่เห็นชัดๆที่ถึงระดับโลกเลย ก็คือมาตรฐานของน้ำปลานะครับอย่างที่ทราบกันว่าน้ำปลาเนี่ยมันมีการส่งออกแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นมีหลายๆประเทศในการผลิตใช้คำว่ามาตรฐานสากลดีกว่าสำหรับตัวน้ำปลาขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ให้ความสนใจในการทำผลิตภัณฑ์หมักดองเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้ ผู้ประกอบการเนี่ยนำไอ้ตัววัตถุดิบสัตว์น้ำที่เหลือเนี่ยเอาไปเก็บแล้วไปขาย แล้วก็ตัวมันก็จะเพิ่มมูลค่านะครับการหมักดองไม่ใช่ปล่อยให้การเน่าเสียมันจะดูคล้ายๆ กันแต่ว่าจริงๆ ไม่ใช่นะครับเพราะไอ้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้หรือแบคทีเรียที่ใช้เนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกัน ดังนั้นมันก็คือจะช่วยให้เพิ่มมีรายได้นะครับสมมุติว่าคุณพ่อเลี้ยงมาได้จำนวนเยอะ แล้วมีผู้ประกอบการหรือว่าคุณจับสัตว์น้ำมาได้จำนวนมาก แล้วคุณมาทำผลิตภัณฑ์หมักดองไว้เนี่ยก็ทำให้คุณทยอยขายได้เหมือนกับไม่ไม่เสียกับ ไอ้วัตถุสับน้ำที่คุณเลี้ยงมาหรือจับมาได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปด้วยการหมักดองก็มีให้ผู้บริโภคเลือกมากมาย ซึ่งผู้บริโภคเองก็ต้องพิจารณาเลือกทั้งรสชาติที่ไม่เค็มจัดจนเกินไป ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสีอื่นเจือปน ที่สำคัญต้องสะอาดปลอดภัยด้วยนะครับ